การสร้างการ์ดเชิญร่วมงานแต่งงาน องค์ประกอบของการ์ดแต่งงานนะคะ ก็จะมีพื้นหลัง ภาพการ์ตูนหรือว่ารูปภาพประกอบ แล้วก็ข้อความเชิญร่วมงานค่ะ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์แล้วก็เลือก Open คลิกเลือกภาพที่ต้องการสร้างเป็นพื้นหลังค่ะ จากนั้นเลือก Open ตกแต่งภาพพื้นหลัง ให้คลิกไปที่ layer ที่ Image เมนูเลือกแถบของ Filter จากนั้นเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการตกแต่งค่ะ เมื่อกำหนดค่าต่างๆ ของฟิลเตอร์ตามต้องการแล้ว ก็คลิกเมาส์โอเคค่ะ จากนั้นไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์อีกครั้ง แล้วก็ Open เลือกภาพการ์ตูนหรือรูปภาพที่ต้องการนำมาประกอบค่ะ แล้วก็เลือก Open ค่ะ คราวนี้เราจะตัดเฉพาะภาพการ์ตูนนั้นออกมา เพื่อนำไปใส่ในพื้นหลังของเรานะคะ ไปที่ Toolbox เลือกเครื่องมือซูมค่ะ จากนั้นคลิกที่รูปหนึ่งครั้ง แล้วเลือกเครื่องมือเซสเซอร์ในการตัดภาพค่ะ ดิตเลือก Copy เพื่อคัดลอกรูปภาพไปยังหน้า Background ค่ะ จากนั้นกลับไปที่หน้า Background เลือก Edit แล้วเลือก Plate เพื่อวางรูปภาพไว้ที่ภาพพื้นหลังที่เราสร้างไว้ค่ะ จัดตำแหน่งรูปภาพให้เหมาะสมกับพื้นหลัง ในตำแหน่งที่เราต้องการ โดยไปที่ Toolbox เลือก Move Tool เพื่อย้ายตำแหน่งภาพค่ะ ที่ Image เมนูเลือก Layer แล้วก็เลือก Layer Background ค่ะ ตั้งค่าตามต้องการค่ะ แล้วก็เลือกพื้นหลังโปร่งใส Transparency ที่ Dialog คลิกเลือก New เพื่อเพิ่ม Layer ใหม่ค่ะ จากนั้นเราก็มาตกแต่งข้อความไปที่ Toolbox เลือก Text Tool เพื่อใส่ข้อความค่ะ พิมพ์ข้อความเชิญร่วมงานตามที่ต้องการนะคะ คราวนี้เราก็จะมาสร้างองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งการ์ดให้ดูโดดเด่นขึ้นมา ไปที่ Toolbox เลือก p a t ค่ะ เพื่อวาดรูปหัวใจขึ้นมา ออปชันคลิกเลือก Edit เพื่อแก้ไขเส้นผ่านค่ะ แถบเมนูเลเยอร์ คลิกเลือกผาด แล้วเลือกสโตกผาด ตั้งค่าต่างๆ แล้วก็คลิกเมาส์ที่สโตกค่ะ เมื่อตกแต่งได้ตามต้องการทุกอย่างแล้วนะคะ ไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์ เลือก Export ตั้งชื่อตามต้องการค่ะ แล้วก็เลือกไฟล์นามสกุล JPEG เลือก Export ค่ะ เพื่อทำการบันทึกไฟล์ภาพ แค่นี้การเชิญของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ